พนักงานถามนักท่องเที่ยวหญิงว่า Et vous madame แปลว่า แล้วคุณผู้หญิงล่ะ ในสถานการณ์นี้ในภาษาไทยอาจจะแปลว่า แล้วคุณล่ะ ก็ได้แล้ว เช่นกัน นักท่องเที่ยวหญิงตอบว่า Une verrine de crème d'asperge blanche s'il vous plaît ขอสั่งซุปครีมหน่อไม้ฝรั่งขาว ให้สังเกตว่านักท่องเที่ยวหญิงก็ใช้คำว่า s'il vous plaît ปิดท้ายประโยคเพื่อแสดงความสุภาพต่อผู้ที่เราขอให้ทำอะไรด้วยเช่นกัน